Welcome everyone to Juno's Just Commentary. So we're gonna check out a video from Khan's YouTube channel. Of course, I got a request for this one. The video itself is entitled 576 bar shipping fees. And I've done the currency conversion and 576 bar is actually 18.21 US. That is almost like 50 to 60 dollars in my currency. Actually, let me just translate it quickly. Uh, EC uh, one moment Caribbean, West Caribbean, Caribbean, Caribbean. Eastern. Yes, Eastern Caribbean dollars. Oh, oh okay. Uh, 18.21. Yeah, that's about six. That's actually about $49.22, so I was right about 50 to $60. Okay, so I'm very curious as to what this video is going to be about. Of course, thank you so very much for requesting. The screen will be recorded so that I can see the English subtitle and so can you, the viewers who speak English, okay? Thank you so very much for requesting this video. Like us on Facebook, follow us on Twitter. If you want me to react to a video, please leave a comment below. Thank you so very much. Let's go ahead. Did you just throw YouTube um, in the toilet? มการเองนะครับมีพัสดุส่งมาจากต่างประเทศอยากจะโชว์ให้เห็นนะฮะนี่ครับส่งมาให้ผมนะฮะชื่อผมกงศุลกากรค่าอากรขาเข้า204 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม1 5งว้าวสั่งของมาจากอเมริกาแต่ว่าพอเปิดขึ้นมาต้องถึงกับอึ้งเพราะแพ็กเกจดีมากสั่งของแต่ไม่ได้สั่งของแพ็กเกจสวย เปิดเข้ามาอีกเห็นตราไหมฮะ So it's from YouTube. YouTube? เมื่อกี้วิ่งหาเงินกันไเลยเป็นค่าส่ง 576 บาทจากอเมริกา เก็บเงินปลายทาง อีมันจะว่ายังไง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ นี่มึงไม่ขี้ไปยูทูบมดิพี่ใส่เสื้ออยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะว่าเขาเขาส่งมาในฐานะอะไร So he had to pay to clear his silver plaque. I did not pay to clear mine. I don't survive. It just came through. ส่งมาถึงเลยเนี่ยแล้วแม่งปิดกล้องมาถ่ายเลย ดีใจว่าแบบ โอ้โหสั่งของจากอเมริกามีของที่อาตั้งนาน แต่แม่งส่งมาเป็นตาอยู่ Happy New Year and best wish นี่ไงเป็นเป็นวิชที่ดีนะ ต้องเสียค่าความปรารถนาดีก่อน500กว่าบาท โคล่าช็อกโกแลตชีเออร์เออ ช็อกโกแลตนำเข้าอ่ะหมดอายุแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หมดเปิดเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะฮะฮะฮะเขาบอกว่าเป็นเบิร์นคาราเมล เบิร์นคาราเมลนี่คือ ไม่ใช่คนละเบิร์นใช่ไหมแค่เห็นกล่องได้กลิ่นไหมมึงถือกล้องได้กลิ่นไหมโอ้ กลิ่นฟุ้งมากเขาบอกว่าช็อกโกแลตเนี่ยเป็นช็อกโกแลตในภาษาเวียดนาม So he paid almost to get chocolate? อ่าแต่ส่งมาจากอเมริกากลิ่น เป็นแบบว่าหอมมากมาครับ เราจะเปิดดูฮะหนึ่งสองสามโอ้โหช็อกโกแลตที่ดำเมี่ยมมากเลยนะอันนี้ให้ลุ้นระล้กกันหลอันนี้มันกระดาษเอาไว้ตี่เขียนหมึกอย่างเงี้ยป่ะโอ้โหยังยังอ๋อนี่นี่ให้ดูว่ามีรสชาติหน้าตาจะประมาณโอ้ว้าวของจริงกันดีกว่าหนึ่งสองสามโอ้โหว้าว <laughs> But our all chocolate do taste the same? He said it tastes like Thai chocolate. I'm not sure if it tastes different from American, Thai, Vietnam. I think they're all the same. They all come from cocoa tree eventually. พิมพ์หมึกไงอ๋อพิมพ์มารสชาติเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรนะเหมือนดาร์กช็อกโกแลต <laughs> เฮ้ยมันมีไส้มันมีไส้เป็นครีมหน่อยอ๋ออร่อยอร่อยตอนเขามาส่งเนี่ยถามไปรษณีย์เขาเลยว่าที่เก็บ576บาทเนี่ยคืออะไรบวกค่าขนส่ง คือผมสั่งของมาจากต่างประเทศไงเสียค่าอากรเสียค่าอะไรอย่างเงี้ย ตรวจสอบกันแล้วเหรอเขาบอกใช่พวกเราแกะดูก่อนแล้วว่าเป็นอะไร โอ้ gosh มันกินแล้วมันเอาของไทยแจ๊บไม่ได้นี่ให้ดู โล่แสนไม่เคยเอามาอ่าน านเลยเพราะว่าแม่งใส่ชื่อใส่ชื่อที่เป็นชื่อเลี้ยงผมนะใส่ชื่อแอนโลไนโลร้านซักไนโลทองฮะโลร้านซับกูอยู่ไหนกูคุมอยู่ส3แชนแนลด้อมอีกอันหนึ่งสอนทำยูทูบแสนซับทุกอันในโลกกูในโลกกูรอให้ทีเดียวไง Also, that is how you end up for a n y t h i n the toilets. เราโยโถร้อยเจ็ดสิบหกบาทโทรหาไม่ได้เราก็ต้องแทงเอาท์ฮัลโหล h e ล l o a l คอร์น เอ่อ YouTube นี่มีการส่งช็อกโกแลตมาให้ด้วยเหครับ Yes. Happy New Year. from America. Do you like it? ใครเป็นคนต้นคิดโปรเจกต์ครับ Poor or bad idea. Ooh. Poor or bad idea. เป็นบอกว่าผมอะทำตัวเหมือนพิวดี้พายเว้ยแต่ถามว่าจริงๆเนี่ยเราเคยดูพิวดี้พายไหมดูมีพิวดี้พายเป็นไอดอลผมชอบความ Yeah, he's good. PewDiePie is great. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือโลครับ ตรล้ว้หาลร้านซับเปนนี้ผมจะขายร้านซับนีนราคา150บาทเดี๋ยวมีของใครเนี่นี่คือการเชื่อดไ่ให้ลิงดูว้าวนี่ครับโอ้ก็ตากไว้บ้านพี่เขาตากเป็นเชือกลูก what ใครจะซื้อนะครับ ขายในราคา5,700บาทติดต่ออินบ็อกซ์มาได้นะครับกดวนโล่ลองมันจะดูชื่อลิงก์อีกทีหนึ่งว้าวว่ามันถูกหรือเปล่าขอบคุณมาก YouTube กับการทำลายแบรนด์โอ้สมัยที่ใส่เสื้อ YouTube ไม่ต้องถอดเสื้อ YouTube อย่างนี้มีลายสีแดงเหมือน YouTube เดี๋ยวมันไม่ ส่งช็อกโกแลตนี้ ไปให้คนคนหนึ่งรีวิวที่เก่งกาจในด้านการรีวิวมากซานอันนี้เป็นช็อกโกแลตจากซานฟรานซิสโกชิมลองชิม กินเลยกินเลยเอาใครเอามาให้เออหน้ากินเลยกินเลยกินทั้งอันกินทั้งอันท้องอยู่รอไม่ไม่ท้องไม่ปวดไม่ปวด อันนี้ช่วยให้ท้อง หายท้องเสียจริงเหรออาอืมเอาอ่้งที่

<laughs> wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. What does it said in there? You will transfer to me, but I need financing. Well, I'll report direct. <laughs> that was a good one that you requested there, yo. That was funny. That was a funny video from Kana and the group. Of course, this is from his old channel. This is like since back in 2017. Of course, thank you nonetheless for requesting I did enjoy the video. Of course, don't forget to subscribe to Juno with Just Commentary and like us on Facebook and follow us on Twitter. And if you want me to react to a video, please don't forget to leave a comment below. Thank you so very much. Bye, guys.